จะเป็นสองบาทไปละกันสองบาทไปเอ้ย ผมว่าห้าบาทดีกว่าสองบาท มันเบาเกินเนาะเดี๋ยวมันจะไม่มันหนาวนะผม ก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะเพื่อนไม่ได้เล่นเกมนี้มานานพอสมควรเหมือนกันนะ ขอจำแจมหน่อยนะคันนี้ขอจำแจมเออมามามาส่งมาอยู่นะส่งมาโอ้โหคุณดูว่าจะไหลให้สักหน่อยกำลังมาดีเลย สวยไหลต่อมายังไง ไหลต่อดีโอ้โหขึ้นกราฟไปดอกนี้แล้ววายมาวายเข้าอย่างนี้ไม่แตกให้มันรู้วายวายสะโอ้โหสุดตาเต็มกราฟสุดตาเต็มกราฟของผมดอกนี้รู้เรื่องบอกเลยว่าดอกนี้รู้เรื่องนะสุดตาเต็มกราฟไปเลยรางวัลซูเปอร์ไม่กะเปล่าซูเปอร์เฉยว่า1,250 บาทไปเพื่อนโอ้โหถือว่าเปิดมาได้ดีถือว่าเปิดมาได้แจ่มได้แหลมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้จัดฟีเจอร์แน่นอนเดี๋ยวได้จัดฟีเจอร์แน่นอนรอก่อน ระว่างมาการันตีการแตกแบบนี้ไปอีกครึ่งกราฟจัดไปอีกครึ่งกันหุ้ยมันไหลดีจังวะโหแล้วเข้าแต่ตัวแพงแล้วเข้าแต่ตัวแพงเพื่อนเอาเรื่องจัดครับผมโอ้โหแต่ไปอีกร้อยหนึ่งบาทนะโหเข้าแต่ตัวแพงเลยเมื่อกี้โคตรเอาเมื่อโคตรตึงโคตรเดือดครับผมดูดูดูดูมันเข้าดูมันเข้าแม่งเข้าดีจริงแม่งเข้าดีจริงโอ้โหปกติสุลต่านมันไม่เข้าดีขนาดนี้นะเพื่อนนะผมไม่รู้มันคือสุลต่านหรือเปล่าผมเรียกสุลต่านไม่รู้ มันคืออะไร มาแจมอยู่ครับผมเออรูดิรูดิหูมาถึงก็ครึ่งกราฟอีกแล้วมาถึงก็ครึ่งกราฟอีกแล้วจัดไปดีแล้ววายช่องสามวายช่องสามไม่แตกทำไมรู้ไปแล้ววายช่องสองการันตีการแตกอยู่แล้วผมบอกแล้วจัดไปดีครับไหลไหลไปไหลต่อไม่รอแล้วนะ ไหลต่อไม่รอแล้วนะหูอะไรวะน่าอะไรวะน่ารางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาแบบต่ออย่างต่อเนื่องเลยเพื่อนโอ้ไปเมกาไปอีกร้อยเกาสิบสี่บาทผมดอกนี้รู้เรื่องเลย ก็ถ้าผู้ชมคนไหนสนใจตามผมเล่นเกมนี้เพื่อนโหต้องรีบตามมาแล้วจริง ตามผมมาในเมนที่ประมุดเอาไว้ได้เลยนะเพื่อนนะมีโปรลับให้ตลอดเหมือนเดิมครับผมย้ำว่าเมนที่ประมุดไม่มีเมนอื่นใดๆทั้งสิ้นนะเพื่อนโหแล้วจังหวะนี้มันไม่แตกละเออต้องแตกหน่อยดีวะมันต้องโอ้โหสิบช่องแรกไม่เข้ากูเห็นสิบเต็มกราฟเลยเมื่อกี้แต่สิบช่องแรกไม่มาเช็ดคกมามามาขออีกหน่อยได้ไหมขออีกหน่อยได้เปล่าขออีกหน่อยมาขออีกหน่อยมาโอ้โหรู้สึกมันจะไม่แตกแล้วเนี่ยเออนี่ไงนี่ไงต้องให้ด่าต้องให้ด่า คือต้องให้แตะถึงมันจะแตกให้นะพี่จีตลอดเลยจริง ลองลองใช้สูตรผมได้นะ ถ้ามันไม่แตกลองแซะมันดู นี่ไง นี่ไงแซะปุ๊บแตกปั๊บแล้ววายช่องสองอย่างนี้รู้เรื่องไปครึ่งกราผมแล้วไปไงต่อโอ้โหโอ้โหดอกนี้รู้เรื่องแล้วไหลต่ออย่างต่อเนื่อง แล้วมันยังไหลต่ออย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดไม่หย่อนเพื่อนโอ้โหมาดีจัดเช็ดโคกคะเนตซูเปอร์ไปอก1,295บาทนะเมื่อนาดอกนี้เช็ดเคต้องจัดฟรีแล้วแหละจริง โอ้จัดปีแล้วจริงโอ้โหไม่มาดีขนาดนี้นอกนอกปีงแต่ดีขนาดนี้ในฟิล์มจะแต่ดีขนาดไหนมาดูกันนะเมื่อนะในฟิล์มจะแต่ดีขนาดไหนมาดูกันนะครับผม มามามามามา ขอจำแจมนะในฟรีอย่าน้อยหน้านะ ในฟรีอย่าน้อยหน้าเด้อ โอ้โหคิวเต็มกราฟมาถึงก็คิวเต็มกราฟแล้วไปไงต่อ โอ้โหเจเจช่องของไม่เข้าไม่งั้นไหลต่อนะเอก็ได้นะเสียดายเสียดาย ไปไหลๆหน่อยไหลๆหน่อยไหลๆ อย่างนั้นแหละไหลๆโอ้โหแล้ววายวายเขาอย่างนี้ก็สวยงามอารามแท้แลตะลึงนี่ครับ รออะไรโอ้โหสิบสองโอ้โหโอ้โหแล้วไหลต่อมหูจะไหลต่อกันหน่อยแต่กำลังมาดีเลยกำลังมาดีรางวัลซุปเปอร์ไป 1,171บาทนะเพื่อนนะ ไปไงต่อไปไงต่อผมโอ้โหเอาเอาฟรีในฟรีเลยเหรอโหลโอ้โหมันโอ้โหมันมาดีเกิน มันก็มาดีเกินพี่ชาย มันก็เข้าดีเกินอะไรวะน่า อะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเกินไปเกินไป นี่เล่นเบ็ดห้ายังไม่ได้ขยับเบ็ดเลยนะเพื่อนนะเบ็ดห้าแตกไปสามพันกว่าแล้วจังหวะนี้โอ้โหแม่งสุดจัดตอนนี้ วันนี้ดวงมาจัดจัดเลยนะเพื่อนนะโคตรเดือดโคตรตึงครับผมโคตรเดือดโคตรตึงจัดไปดีตัวเล็กตัวนั้นเอาหมดนะตัวเล็กตัวนั้นเอาหมดแล้วไปไงต่อ ไหลต่อซะด้วยไหลต่อไม่รอแล้วนะไหลต่อไม่รอแล้วนะ ไปไงต่อผม อีกหน่อยได้ไหมอีกหน่อยเอเอโอ้ยช่องแรกไม่เข้าถือว่ามาดีจัดเลยเนี่ยคเนตเนี่ยเอาเรื่องจัดจัดเลยทำไมอุ้ยวายนึกว่าสเก็ตเตอร์ผมมองสเก็ตเตอร์เป็นวายลองวายเป็นสเก็ตเตอร์หมดแล้วนะหลอนไปหมดแล้วจังหวะนี้หลอนไปหมดแล้วผมมาอีกสามสมิสุดท้ายว่ายังไงสามสมิสุดท้ายเออเจยังมาอยู่แล้วไปไงต่อไหลไหลไหม โอ้โห ไม่ไหลสปินสุดท้ายแล้วนะเพื่อนนะยิงได้อยู่ 10 10มา10 10ช่องแรก โอ้โห10ช่องแรกไม่เข้าหมดกอกไปเป็นที่เรียบร้อย หมดกอกไปเป็นที่เรียบร้อยผมได้มาทั้งหมด1,371บาทโอ้โหถือว่าแจ่มถือว่าแหลมเลยนะมันได้ฟรีในฟรีต่ด้วยโอเควันนี้ขอพักในเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะเพื่อนใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแรงใจให้ผมกันด้วยนะครับผมและถ้าใครตามมาได้สามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะเพราะนั้นมีโปรลับให้ตลอดเหมือนเดิมเพื่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมบายบายสวัสดีครับผม